ต่อมานะครับเรื่องของรูปแบบของรายงานนะครับจะมีข้อกำหนดดังนี้นะครับปกหน้านะครับจัดพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 นะครับ180 กรัมสีขาวนะครับแล้วก็พิมพ์ด้วยอักษรคลอเดียนิวสีดำนะครับเสร็จแล้วจะต้องเคลือบพลาสติก UV นะครับซึ่งภายในปกหน้านะครับก็จะต้องประกอบด้วยนะครับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนะครับชื่อเรื่องภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับขนาด 18 point นะครับชื่อนามสกุลนักศึกษารหัสนักศึกษานะครับขนาด16 point นะครับ ชื่อปริญญา นะครับ แล้วก็ชื่อมหาวิทยาลัย นะครับ ขนาด 16 point นะครับ แล้วก็ภาคการศึกษา ปีการศึกษาก็ 16 point เช่นกัน นะครับ ส่วนของสันนะครับ ก็ให้พิมพ์สันตามแนวยาวของปก นะครับ ขนาดอักษร นะครับ ตามความเหมาะสม นะครับ แต่จะต้องประกอบด้วยชื่อนามสกุลของนักศึกษา นะครับ แล้วก็ชื่อเรื่องที่ศึกษา ชื่อปริญญา และก็ภาคการศึกษา นะครับ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดรูปเล่มรายงานนะครับข้อที่1นะครับใช้กระดาษมาตรฐาน A4 นะครับ 80 กรัมสีขาวนะครับข้อที่2นะครับจัดพิมพ์ให้เรียบร้อยนะครับในแนวตั้งนะครับหรืออาจจะมีรูปภาพตารางในแนวนอนแสดงผลได้ตามความเหมาะสมนะฮะแล้วก็พิมพ์ด้วยอักษรคลอเดียนิวสีดำนะครับส่วนของชื่อบทนะครับจะต้องมีขนาด 18 point นะครับเป็นการเน้นข้อความตัวหนานะครับส่วนของ หัวข้อหลักหัวข้อรองหัวข้อย่อยนะครับ จะต้องมีขนาด 16 point นะครับ แล้วก็เน้นข้อความเป็นตัวหนาด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนของเนื้อเรื่องนะครับ ใช้ขนาด 16 point นะครับ ลักษณะข้อความเป็นข้อความธรรมดาไม่ต้องเน้นตัวหนา นะครับ ในส่วนของการเว้นขอบกระดาษนะครับเราจะกำหนดด้วยกันทั้งหมด 4 ด้านก็คือด้านบนนะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านล่างนะครับโดยให้เราไปที่เมนูเค้าโครงหน้ากระดาษนะครับแล้วก็เลือกคำสั่งระยะขอบนะฮะแล้วก็เลือกตรงที่ระยะขอบแบบกำหนดเองนะครับเราก็จะได้ dialog สำหรับการกำหนดค่าของขอบกระดาษนะครับโดยด้านบนนะครับขอบด้านบนเราจะกำหนดอยู่ที่ 1.5 นิ้ว หรือว่า3.5เซนติเมตรนะครับด้านล่างนะครับก็จะอยู่ที่ 1 นิ้วหรือว่า2.5เซนติเมตรนะครับ ส่วนด้านซ้ายนะครับจะเท่ากับด้านบนก็คือ 1.5 นิ้วหรือว่า 3.5 เซนติเมตรนะครับเพื่อเว้นระยะในการเย็บเล่มนะครับ แล้วก็ด้านขวาก็คือ 1 นิ้วหรือว่า 2.5 นะครับเท่ากับด้านล่างนะครับ เสร็จแล้วกดปุ่มโอเคนะครับ เราก็จะได้ขนาดของขอบกระดาษนะครับ ระยะของกระดาษเนี่ยเท่ากับฟอร์แมตตามที่กำหนดนะครับ สำหรับสถาบันการศึกษานะครับที่จะต้องส่งรายงานสากิจในรูปแบบของ CD นะครับอย่างเช่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับ CD ที่ต้องส่งดังนี้ ส่งไฟล์ในรูปแบบ PDF เท่านั้นนะครับโดยแบ่งเป็นโฟลเดอร์ย่อยๆนะครับทั้งหมด 9 โฟลเดอร์